สวัสดีค่ะ ทุกคนวันนี้นะคะ ก็เจมเหมือนเดิมค่ะวันนี้เจจะมาสอนทำการนะคะ แต่มันจะเป็นเหมือน การบอกรักนะคะแบบใช้กระดาษนะคะ อย่างแรกให้ทุกคนอะลองเอากระดาษวงกลม มาสัก1งอันก่อนนะคะ ทุกคนลองทำก่อนเลยนะ แล้วก็เอากระดาษแผ่นเล็กนะคะเล็กกว่าแผ่นใหญ่นี่นะคะ ได้แล้ว เพิ่งตัดเลย โอเคค่ะ ก็จะได้สองอันนะคะ ให้เราตัดนะคะ เราต้องเอาวัดกับอันนี้ก่อน แล้วก็ ำแบบนี้นะคะ แล้วก็ตัดนี่ตัดแล้วนะคะนี่ตัดแล้วนะคะ นะคะแล้วก็ นี่ ก็จะมีรองแบบนี้ ให้เอาอันนี้ เสียบเข้าไป สียบเข้าไปเลย อันนี้ต้องเอาให้ลึกกว่านี้หน่อยนะคะนี่ลึกแล้วนะคะ แล้วก็เอาใส่ไปเลย แบบนี้นะคะ ก็ให้ตัดออก นี่ ก็จะเป็นแบบนี้ ทุกคนมองเห็นไหมอะแล้วก็ก็จะเป็นแบบนี้ม้วนลงมา ก็จะเป็นคำบอก ะคะแล้วก็ทำตามทรงของวงกลมนะคะ ตัดเลยนะคะ แล้วก็เอาสี่เหลี่ยมนะคะมาวัดกับตรงนี้นะคะ วัดไปเลยนะคะ แล้วก็ตัดตามนะคะ นี่ก็จะได้เหมือนคิ้วเลย แล้วก็เอากาวสองหน้านะคะ แปะเนาะแปะได้ แล้วก็ติดนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะ ตกแต่งเสร็จแล้ว ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ รักเขียนอะไรก็ได้นะคะ แล้วก็จะหมุนมาแบบนี้ แล้วก็จบคำสุดท้ายค่ะ สอนแล้วนะ บ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดซับสไครต์ให้เกกดติดตามให้เกด้วยนะ ขอร้องละบ๊ายบาย